จักรวาลกว้างใหญ่ไพศาลอยู่เพียงลำพัง จนในวันหนึ่งมีคนคนหนึ่งมางานมาลอยร่วมทาง คือเธอที่รักคือเธอคนนี้ทั้งจักรวาลขึ้นขี่ดาวหางและเธอและฉัน ไม่ต้องคำนึงไม่มีเหตุผลต้องกลัวอะไร มั่นใจในฉันอบกอดเธอไว้ไม่ให้มีภัยให้มีแค่เพียงรอยยิ้มมันสุดแสนเพลิดเพลินใจแต่ถ้าพรุ่งนี้ ความฝันบังดับสลาย มันพังทลายกลายเป็นความจริงแค่เพียงเธอลืมตามันคงมาลายกลายเป็นความจริงไปอยู่ดีถ้าเกิดว่ารักในครั้งนี้เป็นเพียงแค่รักที่มา ฉันคงเศร้าเมื่อฉันไม่มีความหมาย หากตอนสุดท้ายมันยังไม่สายและได้แต่คืนมา อย่ามาใจร้ายและทิ้งฉันไว้อยู่ตรงนี้ เพราะว่าความรักที่ฉันมีจะไม่จบเมื่อยามเธอลืมตา อยากให้เธอนั้นได้นอนหลับฝัน จินตนาการว่ามีเธอกับฉัน อยู่ด้วยกันในราชวังของเรา จะมีเพียงแค่วันของเราโอ้ที่รักยามเธอนอนหลับไหล ไม่มีฉันเราจะนอนหลับไหม นอนด้วยกันมันจะดีกว่าไหม Come with me to อาจจะเป็นภาพจำลองของคนที่เธอหน้าไม้ตา หรืออาจจะเป็นภาพลวงที่ไม่ได้ตั้งใจสร้างมา แต่ฉันเกิดขึ้นแล้วที่รักและฉันจะมาทุกครั้งที่เธอหลับตา และโอบกอดกันท่ามกลางแสงดอกไม้ไฟจูบปาก กันมันปากปล่องภูเขาไฟ นอนลูบไหลทำกลางพายุทะเลทรายก็มันเป็นฝันของเธอจะทำอะไรก็ตามใจเธอบอกว่ามีความสุขอย่างที่ไม่เคยได้เจอใครถ้าหากจะตื่นจากฝันอยากเห็นฉันนอนอยู่ถัดไป ฉันโคตรอยากอยู่ตรงนั้นเลยที่รัก แต่หน้าฉันยังเธอจำไม่ได้ด้วยซ้ำไปเลยเมื่อแดดส่องฟ้าเมื่อเธอตื่นจะหลับไหล ได้โปรดจะพยายามนึกว่าฉันนั้นเป็นใคร เพื่อเธอจะได้ไปหาใครมาแทนที่ฉัน เพื่อเธอจะได้ตั้งตารอเจอกับฉันในฝัน จะนอนหลับที่รักอนหลไม่มีฉันแล้วจะนอนหลับไหม นอนด้วยกันมันจะดีกว่าไหม Come with me to a galaxy อยากให้เธง ันจินตนาการไม่เท่าฉัน อยู่ด้วยกันในราชวังของเรา จะมีเพียงแค่วันของเราโอ้ที่รักยามเธอนอนหลับไหลไม่มีฉันและเธอนอนหลับไหมนอนด้วยกันมันจะดีกว่าไหม ามเธอนอนหลับไหลไม่มีฉันแล้วเธอนอนหลับไหมนอนด้วยกันมันจะดีกว่าไหม Come with me to a galaxy Galaxy Galaxy